Hari Krishna Archana. Hari Krishna Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances, Gurudev, all to Srila Prabhupada. God, please accept my humble obeisances. Now, where are we in the Krishna book? Do you remember? We are at chapter, uh, my bookmark is 78, Guru Maharaj. 78, huh? What's the story? Ah, sorry. story is. Yeah, we did Sishapal delivered, right? I remember that, yeah. Okay, Dantavakra killed, yeah? Dantavakra and others killed. Yes, yes. And we began the story, right? Um, we, maybe we begin it again, huh? Yes, Grandma, after a long break. Mm. Okay, we, we begin chapter 78 again. Yes, Grandma. Okay. Chinese devotees Guru, are there? Yes, Grandma. Guru Mani Mataji is the translator, right? Yes, Hare Krishna. Okay, okay, Mataji, I'm signing you in. Okay. Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakaupatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha So we're beginning chapter 78 Dantavakra and others killed นะะวันนี้เราก็อ่านจากหนังสือบทที่ 78นะคะ การสังหาร ดันชาวันวัตราและผู้อื่น โดนสังหาร after after the the de- a the demise after the killing of Sishupal Salva and Pondraka a foolish demonic king of the name Dantavakra wanted to kill Krishna หลังจากชิชุภาละแล้วก็พอพออุดรัตค่ะสิ้นชีพลงมาหน้าโง่ตนอื่นกษัตริย์ชื่อดันตรวันวัคราเนี่ยต้องการที่จะสังหารคริชนา He wanted to kill Krishna because he he knew Krishna had killed his friend Salva, so he wanted to get revenge by killing Krishna. So he was so agitated that he appeared on the battlefield without even the proper arms and and and no ammunition and without even without even a chariot. His only weapon was his great anger which was red hot. แล้วก็โดยที่เขาเนี่ยไม่ได้มีอาวุธอะไรแต่อย่างอย่างใดแต่อาวุธเดียวที่เขามีเนี่ยก็คือความโกรธซึ่งได้เผาไหม้เขาเป็นอย่างมาก the only weapon he had was a club which he carried in his hand. But it was so powerful that when he moved, everyone felt the earth tremble. แล้วก็ท่านเนี่ยมีความโกรธเป็นอย่างมาก คือในมือเนี่ย ก็ถือคาถาเพียงอย่างเดียว When Lord Krishna saw him approaching in a very heroic mood, he, Lord Krishna, immediately got down from his chariot. แล้วพอพอพระกิสณะพระองค์ทรงเห็นเช่นนี้เนี่ย ด้วยความโกรธของเขาและความอยากจะ ต่อสู้ของเขาเนี่ยท่านก็เลยลงจากราชรถทันที It's a rule in military etiquette when the people are fighting that they they should fight that the fight should take place between equals มันเป็นกฎของการต่อสู้ก็คือเวลาต่อสู้เนี่ยจะต้องทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องมีความเท่าเทียมกัน So Krishna knew that Dantavakra was alone and he, the only weapon he had was a club. So Krishna responded similarly and prepared himself. He also, Krishna also took his club in his hand. แล้วก็แล้วเพื่อเป็นการเตรียมตัวเนี่ยคริชนาก็เลยถือคาถาด้วยเช่นกันแล้วก็เพื่อความเท่าเทียมกันคริชนาก็เลยกระโดดลงจากราชรถด้วยเช่นกัน when Krishna appeared before him, Dantavakra's heroic march was immediately stopped, just as the great waves of the ocean are stopped by the beach. ก็เมื่อกฤษณะทรงปรากฏอยู่ต่อหน้าเนี่ยด้วยความย่างก้าวอย่างกล้าหาญของดันทววัตรา เนี่ยก็สะดุดลงทันทีเมื่อคลื่นที่รุนแรงในมหาสมุทรสะดุดลงเมื่อมากระทบกับฝั่งเหมือนกัน So Dantavakra was the king of a province called Kurusha. And he, he stood with his club and he spoke to Krishna. He spoke to Krishna. He said to Krishna, It is a great pleasure and fortune. To, it's a great pleasure and fortunate opportunity, Krishna, that we are seeing each other face to face. ว่าดันดันทาวัตราเนี่ยซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งคารุชาเนี่ยซึ่งมีความยั่งยืนพร้อมกับคาถาแล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้กับกฤษณาแล้วบอกว่ายินดี และเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราได้มายืนอยู่ซึ่งซึ่งหน้า so Dantavaka says to him he said you're actually my maternal cousin and I should not kill you in this way but unfortunately you have committed a great mistake by killing my dear friend Salva ความจริงแล้วเนี่ยกฤษณที่รักอันที่จริงเนี่ยเจ้ากับข้าเนี่ยความจริงเป็นญาติฝั่งมารดาแต่เนื่องจากว่าเธอเนี่ยได้ทำความผิดความชั่วร้ายอย่างมาก โดยการสังหารชาร์วาเพราะฉะนั้นแล้วจะต้องได้รับการลงโทษแบบนี้ And I know you're not satisfied just by killing my friend Salva. I know you want to kill me also. นะก็บอกว่าข้ารู้ว่าเจ้าเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้มีความพึงพอใจจากการฆ่าชาระอย่างเดียวเจ้าเนี่ยอยากจะฆ่าฆ่าด้วย อยากจะสังหารฆ่าด้วยใช่ไหม So Dantavakra said, uh, Dantavakra says to Krishna, he said, so because of your determination, I must kill you. I'm going to tear you to pieces with my club, Krishna. และด้านชาวกราวเนี่ยก็จะบอกว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือข้านี่แหละจะเป็นคนสังหารเจ้าเองกฤษณาข้าจะสังหารเจ้าด้วยคาถาที่ข้ามี You may be my relative but you're foolish You are our greatest enemy so I have to kill you today บอกว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นญาติกัน เราอาจจะเป็นินี่บุญคุณเพื่อน แต่ว่าบุญนี้ของคุณเนี่ย ก็แบบว่าเหมือนกับหมดแล้ว Dantavaka gives an example. He says, he says, just like a person removes a boil on the body by a surgical operation. แล้วก็ดันตวัตรเนี่ยก็ให้ตัวอย่างบอกว่าเหมือนกับ เหมือนกับที่ผู้คนเหมือนกับคนเนี่ยเหมือนกับโดนความร้อนเข้าไปบนร่างกาย แล้วก็กำลังทำการผ่าตัด Dantavakra says, I'm always very much obliged to my dear friends, and I therefore consider myself indebted to my dear friend Salva. แล้วก็เขาบอกว่า แต่ว่าวันนี้เนี่ยข้าต้องออสั่งหารเจ้าเหมือนกับที่ต้องผ่าตัดฝีเพื่อเอาหนองออกข้าเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณเพื่อน คิดว่าหนี้บุญคุณของคุณ and by killing you then I'll be able to get rid of my any, any debts which I have to him แต่บอกว่าจากการที่ข้าสังหารเจ้าเนี่ยก็ถือว่าข้าได้ชำระในส่วนของหนี้บุญคุณได้หมดสิ้น Just like the caretaker of an elephant tries to control the animal by hitting it with the trident, Dantavakra tried to control Krishna simply by speaking strong words. Antonio after finishing his after finishing his speech, then Dantavakra struck, struck Krishna on the head with his club and made a, a roaring sound like a lion. ลังจากนั้นต่อมาหลังจากเขาพูดแดงกระชาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เวียงคาถาไปที่ศีรษะของกระชาแล้วก็ส่งเสียงคำรามเหมือนกับสิงโต But although Krishna got struck on the head by the club of Dantavakra, he hit him, Dantavakra hit him strongly on the head. Krishna did not, he didn't move even an inch. And he didn't, he didn't feel any pain. Yeah. ถึงแม้ว่าเขาจะฟาดคาถาอย่างรุนแรงใส่เข้าไปในกฤษณาเนี่ยกฤษณาเนี่ยไม่ขยับแม้แต่น้อย แล้วก็ท่านก็ไม่แล้วก็ไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดใดๆ เลย so then Krishna took his club his club is called the Komadaki club and he moved it very skillfully and he struck Dantavakra's head oh he struck Dantavakra's chest so fiercely that Dantravaksa's heart split in two. แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ทรงควงคาถาโคโมดาติคีเนี่ยแล้วก็ทรงแกว่งไปต่อหน้าอกของดันทราวันจาอย่างรุนแรงจนหัวใจของมันแตกออกมาเป็นสองส่วน Then so as a result d a n t a v a k r a began to vomit blood and his hair scattered, and he fell to the ground, spreading his hands and legs, dead. แล้วก็ดันทวัตรเขาก็อาเจียนออกมาเป็นเลือด หลังจากนั้นก็ล้มลงไปกับพื้นแล้วก็ขากับแขนของเขา ก็แยกออก เขาก็ ตายเป็นซากศพอยู่บนพื้น So with only a few, with it just took a few minutes and Dantavakra's body was dead on the ground. After the death of Dantavakra, just at the time of Sishupala's death, <laughs> just after the death of Dantavakra, just as at the time of Sishupa's death, in the presence of all the people standing there, the spirit soul from Dantavakra came out of the demon's body and merged into the body of Lord Krishna. แล้วก็พ่อเขาได้ตายไปในไม่กี่นาทีเนี่ย um, ปรากฏว่าหลังจากนั้นดันจาวันตระวันตระเนี่ยก็ตายเหมือนกับชิชุปาเลยดึงวิญญาณละอองอนุทิพที่ส่องรัศมีออกมาจากร่างมารเนี่ยก็คือองค์ So Dantavakra had a brother whose name was Vidu, Vidurata, and he was very angry when he saw his brothers killed. Arçın'ı? Arçana. Arçana. Maharaj. What happened to you? Just went off like that. Huh? So, Your voice is breaking. My internet connection, Guru Maharaj. Is it okay now? I hope so. Okay, so, so Dantavakra had a brother named Vid, named Vidurata. And he was very angry when he saw his brother Dantavakra killed. แล้วก็ดันทาวาคราเนี่ยมีน้องชายที่ชื่อว่าวิทุรัตะแล้วก็รู้สึกโกรธแล้วก็เขาเนี่ยรู้สึกเศร้าโศกมากที่เห็นว่าพี่ชายเนี่ยถูกสังหาร So Vidurata was breathing very heavily and he Uh, uh, he was so angry at the death of his brother that he came in front of Lord Krishna and he had a sword and a shield in his hands and he wanted to kill Krishna. แต่ก็ด้วยความเศร้าแล้วก็โกรธเนี่ยทำให้วีดูรัฐาหายใจแรงแล้วก็พร้อมที่จะแก้แค้นให้กับพี่ชายเขาก็ปรากฏต่อหน้าวิชาอยากจะสังหาร what, what's the background noise? Uh, the fan. let me turn off the fan. You. Oh, 哦，是的，是。ปิดประตูได้ไหม It's not fans. There's somebody talking. Sorry, now gone. No one in the room, only me. Okay. So, uh, so Vidurata wanted to kill Krishna. And when Lord Krishna understood that Vidurata was looking for the fight, he wanted to hit Krishna with his sword, then Krishna used his Sudarsan chakra. นะพอเป็นเช่นนั้นเนี่ยปรากฏว่าเขาเนี่ยก็ต้องการที่จะสังหารกฤษณา โดยการที่เขาเนี่ยชักดาบขึ้นมาแล้วก็จะแบบเข้ากำลังจะสังหารคริชนาเลยแล้วในขณะนั้นในคริชนาก็ใช้กงจักรสุรชันเนี่ยขึ้นมา Krishna cut off v i d u r with the Sudarshan chakra. Krishna cut off Vidurata's head, along with his helmet and earrings. The whole head came off. ก็กฤษณาเนี่ยก็ทรง ให้สังหารวิดุระโดยใช้สุรชันจักรนะก็มาตัดใบมีดอันคมของเขาแล้วก็ตัดหัวของวิทุระขาดแล้วทางพร้อมกับมงกุฎด้วย so after killing all these people Krishna had killed first of all Salva and he destroyed his wonderful airplane then now he's killed Dantavakra and his brother Vidurata. ตอนแรกเนี่ยกฤษณะก็สังหารชารวะก่อนหลังจากนั้นก็สังหารดันชาวัวัตราแล้วตอนนี้ก็สังหารวิทูระ so so then Krishna entered into his city Dwarka และกฤษณะก็เข้าสู่เมืองดวาริกาของพระองค์ it was impossible for anybody else to kill these demons. Only Krishna could kill them. Krishna So after Krishna had killed them, all the demigods from heaven and and the human beings on the surface of the earth they were all glorifying Krishna. แล้วก็หลังจากที่คริชนเนี่ยทรงเสร็จสิ้นภารกิจการสังหารมารเหล่านี้เนี่ย ก็ทำให้ทุกคนเนี่ยมีความยินดีกันอย่างมาก ทั้งเวรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เหล่าเทวดาจากสูงสวรรค์แล้วก็มนุษย์บนโลกต่างก็สรรเสริญพระองค์ The great sages and the ascetics and the the denizens of the the the Siddha and Gandharva planets and the denizens known as the Viduratas, and Vashuki and the Mahanagas, the beautiful angels, the inhabitants of Loka, the Yakshas, the Kanaras, and the Charanas all showered flowers on Krishna. แล้วก็รวมทั้ง บุคคลจากโลกสวรรค์ต่างๆ นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ชาร์ดิชชาร์ชิกดาและพวกกันดาร์วาวิทยาดาราแล้วก็วาสุคีก็มีแล้วก็พวกมหานากาและพวกนนางฟ้าที่สวยงามบนสวงสวรรค์ทั้งหลาย ชาวพิตรีโลกาทั้งหมดแล้วก็ชาว คิทาราชารานาทั้งหมดเนี่ยโปรยดอกไม้ลงมาให้กฤษณา And they were, they're all singing songs in jubilation about Krishna. และพวกเขาก็ร้องเพลงสรรเสริญเกี่ยวกับชัยชนะของพระองค์เจ้ากฤษณาอย่างยินดีปรีดา And the whole city of Dwarka was decorated for a festival, and the city, all the citizens they held a great celebration and Lord Krishna, Lord Krishna came through the city. All the members of the Vrishni dynasty and the heroes of the Yadu dynasty all followed him with great respect. Uh, Shao สมาชิกแห่งราชวงศ์ริชนีทั้งหมดเนี่ย แล้วก็วีรบุรุษแห่งราชวงศ์และดูทั้งหมดเนี่ยก็เตียงก็แสดงความเคารพต่อพระองค์ so this the Sukadeva Goswami is telling us some of the transcendental pastimes of Lord Krishna who is the master of all mystic power and the Lord of all cosmic manifestation และตรงนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งส่วนที่สุกเดวกุสามีทรงเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องราวลีลาทิพย์ของกฤษณาผู้ทรงเป็นปรมาจารย์แห่งอิทธิฤทธิ์ทั้งปวง Some people, some people are fools, and they they they're like animals because they think that Krishna was defeated. แล้วบางคนเนี่ยก็โง่เหมือนสัตว์ที่บางครั้งเนี่ยพวกเขาคิดว่า Krishna เนี่ยเป็นผู้แพ้ They do not understand that Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead and no one can defeat him. พราะเขาไม่รู้ว่าคริชนาเนี่ยพระองค์ทรงเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าแล้วก็ไม่มีผู้ใดเนี่ยสามารถที่จะชนะพระองค์ได้ He defeats everyone. He is the supreme God, and all others are his servants and order carriers. มักคริสเนเนี่ยทรงเป็นองค์พระวานเพียงผู้เดียวแล้วผู้อื่นเนี่ยก็ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ก็แค่นั้น Now once upon a time Lord Balaram heard that there are arrangements being made for a fight between the two rival parties, the Kuru dynasty. นะครั้งหนึ่งเนี่ยพระองค์เจ้าวัลรามเนี่ยทรงได้ยินว่ามีการเตรียมตัวเพื่อต่อสู้กันระหว่างคู่ปรปักทั้งสองในราชวงศ์กุรุ So Sukadeva Goswami is finished telling about Lord Krishna's pastime. Now he's telling about Lord Balaram. พระองค์เจ้าคริชนาเนี่ยทรงตอนีสุเดวะกมีทรงเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของคริชนา จบลงแล้วแล้วตอนนี้ท่านก็กำลังจะเล่าในส่วนของส่วนเรื่องราวของพระองค์เจ้าบลราม So there were two sides in the Kuru dynasty. One party was headed by Duryodhan and the other by the Pandavas. แล d ะีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนำโดยดุรยดนะแลก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ย นำโดยพัน So they were getting ready for a great battle, a great fight. Lord Balaram didn't like the idea at all, and he tried, he tried to persuade them to not to fight. แล้วก็ได้ยินข่าวมาว่าทั้งสองฝั่งนี้นะกำลังเตรียมตัวเพื่อที่จะต่อสู้กัน แต่พระองค์เจ้าบาลรามเนี่ยทรงไม่ชอบแนวคิดนี้เป็นอย่างมาก ก็เลยพยายามที่จะยุติสงครามในครั้งนี้ anyway, Lord Balaram wasn't able to convince them not to fight. But Lord Balaram didn't want to get involved. He didn't want to fight on any side. So he left Dwarka and he said, I'm going to visit the, the holy places, pilgrimage. แล้วพระองค์เจ้าบารามก็เลยไม่พึงพอใจก็เลยบอกกับพวกเขาว่าข้าจะไม่ไม่มีส่วนร่วมในสงครามครั้งนี้และข้าเนี่ยจะไปเดินทางไปเยี่ยมเยียนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ so he first visited the place of pilgrimage known as Prabhakshetra he went to this holy place called Prabhakshetra and there he took his bath and he pacified the local brahmanas and offered oblations to the demigods, to the Pitris and, and sages and people in general. แล้วก็ท่านก็เริ่มต้นด้วยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อว่าพระบาชาเทรนะไอชาเทรนะคะบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่ส่งน้ำแล้วก็สำหรับพวกพรามแล้วก็ ป็นการบูชาเราเทวดาพริตรีด้วยนะคะแล้วก็นักปราชญ์ผู้ยอดเยี่ยมต่างๆ so he, ผู้ที่ Lord p a l a r a m did everything according to the Vedic ceremonies พระองค์เจ้าบาลารามก็ทรงปฏิบัติตามวิธีกรรมพระเวท When you go to holy places, you're supposed to do things like this. เวลา เวลาเราไปที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราควรที่จะทำอะไรแบบนี้นะคะ So after Balaram had done all this, then he was accompanied by many brahmanas and he decided to visit different places on the bank of the river Saraswati. แล้วก็พอท่านก็รวบรวมพรามหลายท่านแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปที่ริมฝั่งแม่น้ำสารสติ So he, was going to name all the different places he visited. So he visited such places like Pritu Dhaka. Then he went to Bindusara. หลังจากนั้นก็ไปที่บินดูซาระต่อ and then he went to Trita Kupa แล้วก็ไปที่ Trita Kupa ต่อ and the next place was Sudarshana Tirtha แล้วก็ไปที่สถานที่ที่ชื่อว่า Sudarshana Tirtha ต่อ and then Vishala Tirtha แล้วก็ไปที่วิชาลเตีธาต่อ Brahma t i r t แล้วก็ไปที่บรามเตีธาต่อ Chakra t i r t แล้วก็ไปที่ชักรา a t i าต่อ And he also visited all the holy places on the bank of the Saraswati River. แล้วก็ยังเยี่ยมเยียนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ต่างๆที่อยู่รอบแม่น้ำสารสติทั้งหมด And after this, he visited all the holy places on the bank of the Yamuna River. And then he also visited places on the bank of the Ganga. And then he came to the holy place known as Naimisharanya. Sharanya so this holy place of Naimisharanya is still up there today in India and it is uh, in ancient times it was very it's very important it was used by many great sages for meetings mm. แล้วก็บอกว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้เนี่ยในมิชลัญญาปัจจุบันก็ยังมีอยู่ที่ประเทศอินเดีย แล้วก็ในอดีตเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ที่ชุมนุมกันของพวกนักปราชญ์หรือว่านักบุญผู้ยอดเยี่ยม The sages would sometimes go there and talk how to understand spiritual life and how to become self-realized. แล้วก็ด้วยจุดมุ่งหมายนี้เนี่ยเพื่อให เข้าใจถึงชีวิตทิพย์แล้วก็การรู้แจ้งแห่งตน So when Lord, Val, when Lord Balaram went there, at that time there was a great sacrifice taking place. ลล้เเเเเมมมื่่่่่่่่่่่อพพรรระจาาาาบบบััังงงกกนนนนนนนีีีีีีีีียยยยททททไไปำููชชิิธฟใหญ And there were many transcendentalists, many great sages and yogis there, and the and it was planned the sacrifice would last thousands of years. So when Lord Balaram came there, at that time there was a big sacrifice taking place by big, big, there were many, many sages and yogis there. all taking part in the sacrifice. ก็เมื่อพระองค์เจ้าบาลารามสมาถึงเนี่ยทั้งหมดที่ชุมนุมกันนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่พวกพราหมณ์และนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยก็ลุกขึ้น แล้วก็ต้อนรับพระองค์เจ้าบาล So when Lord Balaram came there at the all the participants at the meeting all the great sages and the yogis and brahmanas and scholars, they all immediately stood up from their seats and they welcomed Lord Balaram with great honor and respect. แล้วก็แล้วพอพอพอพอพระองค์เจ้าบาลารามมาถึงเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ยืนแล้วก็ต้อนรับพระองค์ด้วยการแบบว่าให้เกียรติ อย่างสมเกียรติแล้วก็ให้ความเคารพทันทีฮาริคริชนา Yes, Okay. So some offered him respect, some people stood up and, and they were paying their obeisances, and there were others, also elderly people and brahmanas, they offered their blessings by standing up also and offering blessings to Lord Balaram. แล้วก็บางคนก็ถวายความเคารพอย่างสูง แล้วก็บางคนก็ขอถวายพระพรโดยการลุกขึ้นยืน แล้วก็เหมือนกับต้อนรับที่พระเจ้าบารามเนี่ยทรงเสด็จมาที่งาน so in this way Lord Balaram was welcomed and then they offered Lord Balaram a nice seat และในลักษณะนี้เนี่ยพวกเขาก็ต้อนรับพระองค์เจ้าบาลรัมอย่างดีแล้วก็ถวายที่นั่งอย่างดีให้กับพระองค์ Everyone in the assembly, everyone there had stood up in the presence of Lord Balaram because they knew that he was the supreme personality of Godhead. ทุกคนที่นั่นเนี่ยเขายืนขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับพระองค์เจ้าบาลรามอย่างดี เพราะว่าพวกเขาเนี่ยรู้ทราบดีว่า พระองค์เจ้าบารามเนี่ยคือใครคือ so education real learning and education means to understand the supreme personality of Godhead การศึกษาที่แท้จริงและการเรียนรู้ที่แท้จริงหมายถึงการที่บุคคลเนี่ยมีความรู้ว่าใครคือบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า Now Lord Balaram he actually appeared in the Kshatriya family But all the Brahmanas, they all respected him. Uh, uh, all the brahmanas and all the sages, they all stood up and offered respect to Lord Balaram because they knew he's the supreme personality of God. ทุกคนนะแสดงความเคารพต่อพระองค์เป็นอย่างมากเพราะพวกเขาเนี่ยทราบดีว่าพระองค์ทรงเป็นบุคลิกภาพสูงสุดของพระเจ้า so unfortunately after being worshipped and seated given a nice place to sit Lord Balaram saw this one person called Romaharshan who was a disciple of Vyasadeva ด้วยความอับโชคเนี่ยหลังจากที่ได้รับการบูชาแล้วก็ทรงรู้ทรงประทับเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่าบลรามเนี่ยจะไปเห็นโรมาฮาชาซึ่งเป็นลูกศิษย์ซึ่งเป็นสาวกของวิยาสะ So Vyasadeva is a literary incarnation of Godhead. วิยา a เ a ฟเนี่ยทรงเป็น อวตารนักประพันธ์ขององค์พระขวาน So this Ramaharshan, who was a disciple of Vyasadeva, he was still sitting on the Vyasasan and he hadn't, he hadn't gotten up from his seat and he hadn't offered his respects to Lord Balaram even. ปรากฏว่าท่านโรมหาชาเนี่ยเป็น ป็นคนที่เป็นคนเดียวที่ไม่ยอมลุกขึ้นเพื่อที่จะต้อนรับพระองค์เจ้าบารามแล้วก็ไม่เป็นคนเดียวที่ไม่ให้ความไม่แสดงความเคารพตอนที่พระองค์เจ้าบารามทรงมาเยือน So because he was s i t t i n g because he was sitting on the v y a s a s u n he was, he was stupid. He thought himself to be greater than Lord Balaram. แล้วก็ท่านเนี่ยก็คิดอย่างโง่โง่แล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าพระองค์เจ้าบาลรัง And so he didn't, he didn't offer any respect to Lord Balaram. He didn't get down from his seat. He didn't bow down before Lord Balaram. He didn't do anything to show respect to Lord Balaram. ท่านเนไม่ได้ไม่ได้แบบทวะไม่ได้ยืนขึ้นจากที่นั่ของตัวเองไม่ได้ ถวายความเคารพพระองค์เจ้าบาลารามไม่ได้ทำการบูชาหรือว่าต้อนรับพระองค์เจ้าบาลารามแต่อย่างใดเลย So Lord Balaram then thought about the history, the life of Harshan, that he was actually born in a in a what's called a, a sutta family. He wasn't born in a pure family. He was born in a mixed family. Mm. แล้วก็พอบาลารามเนี่ยก็ทรงเริ่มคิดถึงประวัติของโรมาฮาชาว่าเป็นใครพอคิดถึงตระกูลแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาเนี่ยเป็นซุตะหรือว่าหมายถึงก็คือการเป็นรูปผสมนั่นเองมารดาเป็นพราหมณ์แต่ว่าบิดาเนี่ยเป็นวันนักษัตริย์ His mother was a Brahmana woman, but the father was from a Kshatriya family. คุณแม่เนี่ยเป็น มารดาเป็นจากวรรณะพราหมณ์แล้วก็บิดาจากวรรณะกษัตริย์ Now, a Brahmana man, he can marry a woman who's from the Kshatriya family. ถ้าเกิดว่าเป็นวันผู้ชายเป็นวันนพรามเนี่ยสามารถที่จะเข้าพิธีสมรสกับผู้หญิงที่เป็นวันนกษัตริย์ได้ But a Brahmana woman is meant to marry a, a man from a Brahmana family. แต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงที่เกิดวันนับพรามเนี่ยเขาเนี่ยควรเข้าพิธีสมรสกับผู้ชายที่เกิดวันนับพราม so เท่านั้น so this Ramaharshan he d i d his mother she was married to a Kshatriya so he was he, he was a mixed birth that means he was not pure he was a, called Sutta they're called given the name Sutta when the when the parents are mixed like that So although Ramaharshan con was considered a brahmana, um, he was uh, uh, considered a brahmana, although Ramaharshan considered Balarama, oh, Ramaharshan considered Balarama a kshatriya, n he should not have remained sitting on a higher seat. ถึงแม้ว่าโรมาฮาชาเนี่ยจะคิดจะนับพระองค์เจ้าบาลรามว่าเป็นชาวกเชตรียหรือในวรรณะกษัตริย์ก็ตามเนี่ยถึงกระนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ควรที่จะนั่งในตำแหน่งที่สูงกว่า Lord Balaram may have been born in a Kshatriya family, but he's the Supreme Personality of Godhead. He's not just a Kshatriya. So the Romaharshan shouldn't have just sat on the seat, or sat on the big seat. He should have got up and offered respect. เพราะฉะนั้นโรคมหาศาลเนี่ยก็ไม่ควรที่จะนั่ง เช่นนั้น ควรที่จะแสดงความเคารพ And according to his birth, he shouldn't even have accepted the big seat. แล้วก็ตามหลักตามวรรณะที่เขาได้เกิดแล้วเนี่ยตามวรรณะที่เขาเกิดเนี่ยเขาไม่ควรค่าที่จะได้รับตำแหน่งแต่ว่าที่นั่งที่สูงส่งด้วยซ้ำ So Lord Balaram also saw that Ramaharshan not only refused to come down from his seat, but he did not even stand up and offer his respects to Balaram. ตรงนี้เนี่ยพระองค์เจ้าบาลรามก็ทรงเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าโรมหาศาสเนี่ยไม่ใช่แค่ไม่แสดงความเคารพเท่านั้น แต่ว่ายังจะ so Lord Balaram did not like this behavior of Rama Harshan, and he became very angry at him and declared. From his seat, Lord Balaram made a declaration. He said, this man, Rama Harshan is so impudent, he's so proud that he has, he has accepted a higher seat than that of all the respectable brahmanas present there. And, uh, uh, แล้วก็รมหาชาเนี่ยความจริงเนี่ยเห็นได้ว่าเขาเนี่ยได้รับความยอมรับจากนักปราชญ์ ทั้งหลายหลายคนเลยเนี่ยจึงให้ให้แบบว่าให้ที่นั่งกับเขาที่สูงส่งแล้วก็ได้รับเกียรติจากนักปราชญ์แล้วก็พราหมณ์ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน But r o m a h a r s h a n himself was born in a degraded family, in a, a, a low, a, it was a low birth because it was a mixed family, it wasn't a pure family. So he was sitting on the big seat, and the people who were born in the good families and the pure family, they were sitting on the lower seat or on the ground. ความจริงโรมาฮาชาเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่เกิดในชนชั้นที่ต่ำเนื่องจากวรรณะของทั้งบิดาและมารดาจึงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจึงไม่ควรที่จะเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับให้มีที่นั่งสูงส่ง So when a person is sitting on the Vyasasan, usually he doesn't have to stand up to receive anybody. But in this case it was a different situation because Lord Balaram is not an ordinary person. แต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยก็จะแตกต่างออกไปจากกรณีทั่วไปนิดนึงเพราะว่าพระองค์เจ้าบาลรามเนี่ยไม่ใช่บุคคล So although Ramaharshan Sutta was, he was elected to go and sit on the Vyasasan by all the Brahmanas, he should have, he should have followed the behavior of the other Brahmanas. And he should have offered respect to Lord Balaram. เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าโรมาฮาซาสุตเนี่ยจะได้รับเลือกจากพรามทั้งหมดให้มันนั่งบนวิยาสาสนเนี่ยเขาก็ควรที่จะปฏิบัติตามปราบนักปราดและพวกพรามโดยการแบบแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสท่านอื่นๆ He should have known Lord Balaram is the Supreme Personality of Godhead. และเขาควรที่จะรู้ด้วยว่าบารามเนี่ยคือ องค์พระขวานบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า and you should always be offered respects even though you don't have to give respect to an ordinary person, you must give respect to Lord Balaram. ถึงแม้ว่า ความเคารพเช่นนี้เนี่ย ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ให้ให้ความเคารพต่อบุคคลอื่นทั่วไปเนี่ย แต่อย่างน้อยเขาควรให้แสดงความเคารพต่อพระองค์เจ้าบาลรั So Lord Balaram and Lord Krishna, they actually appear in this world in order to re-establish these kind of religious principles. เพราะฉะนั้นการปรากฏของกฤษณาและบารารามในโลกนี้เนี่ย ก็หมายไว้เพื่อที่จะสถาปนาหลักธรรมแห่งศาสนา And in the Bhagavad Gita, the highest principle of religion is to surrender to Krishna. และในพระกฏทีดาก็ได้กล่าวไว้เช่นกันว่า หลักธรรมสูงสุดของศาสนาเนี่ยก็คือการสิโลลาบแด่คริชนา And Srimad Bhagavatam also says that the the the, the topmost perfection of religion is to be engaged in the devotional service of the Lord. แล้วก็ได้ยืนยันไว้ในเชมันบอกว่าตามเช่นกันว่าความสมบูรณ์สูงสุดของศาสนา คือปฏิบัติการอุทิศตนเสียสารับใช้ต่อองค์พระกวาคริชน So maybe we'll stop here and we'll ask if there are any questions. Okay. วันนี้เราจะหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ แล้วก็มาฟังกันว่าใครมีคำถามอะไรไหมใครมีคำถามสามารถยกมือได้นะคะ g ู r u Mani have any questions here We can't hear her Oh, yeah. uh, j u b a t i Sachi Mataji have a question okay uh, Hare Krishna Mother. Okay, I'm new. Hare Krishna, okay. <clears throat> Hare Krishna, dear Guru Maharaj and dear devotees, please accept my humble obeisances. All Guru to Srila Prabhupada. <clears throat> Guru Maharaj, my question is, <clears throat> uh, why did Lord Balarama go on a pilgrimage and not just return home? What is the point of his pilgrimage? Archana? What, what, what is the last part? Why, why he the, why he go to the pilgrimage and and not just return home. Oh. What was his, what was the point of his uh, pilgrimage? Okay. okay. คำถามนะคะถามว่าทำไมพระองค์เจ้าบาลารามเนี่ยจะต้องเดินทางไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ด้วยทำไมพระองค์ไม่กลับคืนสู่ยา So the point of his pilgrimage was to take him away from the battle, because if he stayed around, then one each side will be trying to influence him and telling them that Balaram should come and fight on our side. So Balaram didn't want to get involved in the battle. So that's why he just wanted to get away from the place. แล้วก็บาลารามเนี่ยสาเหตุก็คือพระองค์เจ้าบาลารามอยากจะหลีกเลี่ยงการ สกับสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้น เพราะว่าถ้าเกิดว่าพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นต่อไปเนี่ย ยังไงฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ต้องมา แล้วก็บอกให้พระองค์เนี่ยทรงไปช่วย พระองค์ทรงไม่อยากจะมีส่วนร่วมในสงครามในครั้งนี้ Remember Lord Balaram is friendly with Duryodhan. He is actually the guru of Duryodhan. He taught Duryodhan how to fight with the club. So Duryodhan wanted to get Lord Balaram on his side. เพราะฉะนั้นความจริงแล้วเนี่ยพระองค์เจ้าบาลรามเนี่ยทรงเป็นเหมือนกับพระอาจารย์ของดุริยดนะแล้วก็เพราะว่าในการใช้คาถาเนี่ยอาวุธนี้เนี่ยได้รับการสอนโดยพระองค์เจ้าบาลราม But Lord Balaram also has affection for the Pandavas because he knows the Pandavas are very nice devotees of Lord Krishna. แล้วก็เขาก็รู้ได้ว่าเป็นสาวกของแล้วก็ฝั่งพันดาว เนี่ยก็คือเป็นสาวกที่ดีมากของกฤษณาอืม so that's why Lord Balaram didn't stay around because so long as he's around there then they'll always be trying to influence Lord Balaram to come to their side and fight for them เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบาลามทรงอยู่เนี่ยทุกคนก็จะเป็นแบบว่า ใช่พยายามเอาบาลจับารามแล้วก็ให้อยู่ฝั่งของตัวเอง Lord Balaram had affection for both them. He didn't like to stay around and watch them kill each other. บารามเนี่ยเพราะว่าทรงชอบทรงเป็นมิตรกับทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นไม่อยากจะมานั่งดูฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องถูกสังหารหรือว่าถูกทำลาย And that's why he went on pilgrimage. ราะฉะนั้นแล้วจึงเป็นเหตุให้พระองค์เจ้าบาลรามเนี่ยทรงเดินทางออกไปเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ The Lord Lord Balaram also takes pleasure in going to visit the holy places and seeing the different devotees there and seeing the different forms of the deities and different holy places. เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยเป็นโอกาสให้พระองค์เจ้าบาลรามทรงออกเดินทางไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ แล้วก็ไปดูความสวยงามของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น Lord Balaram would go to see the different temples and he would go and bathe in the different holy rivers and he would off, meet the different sages and perform sacrifices. เป็นโอกาสให้พระเจ้าบาลามเนี่ยส่งไปไปเยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ แล้วก็ไปเรไปวัดเยี่ยมเยียวัดหลาย ๆ แห่ง แล้วก็อาบน้ำที่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์หลาย ๆ แห่ง And Lord Balaram is the personality of servitor Godhead. He's the original spiritual master. So he comes to show us the perfect example that we should also go to visit holy places. เราพระองค์เนี่ยก็ทรงทำเป็นตัวอย่างให้เราดูด้วยว่าการไปเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ย And when we go to the holy places, at that time we perform some sacrifice, we give some charity, or we do some things like that. We bathe in the holy rivers. This is how we take advantage, go to the holy places. We hear also from the devotees who live there. That's, that's very important to hear. แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราก็ไปเราก็ได้เยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้เห็นเออแล้วก็ไปทำบุญไปอาบน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วก็ได้ทำบุญทำทาน แล้วก็ได้ฟังการฟังจากบุคคลที่อยู่ที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมาก So even the pure devotees and even the Lord Himself, they take pleasure in hearing. แม้แต่สาวกผู้บริสุทธิ์เนี่ยหรือว่าแม้แต่องค์พระควานเองเนี่ยก็ทรงมีก็ทรงมีความสุขมากจากการได้ฟัง Lord Krishna in the form of the deity he takes pleasure in hearing the devotees chant the holy name perform kirtan and preach his glories Krishna ในรูปของพระปฏิมาเนี่ยพระองค์ทรงชอบในการที่จะฟังเกี่ยวกับ เวลาสาวกสวดพระนามของพระองค์พูดเกี่ยวกับพระองค์ฟังเกี่ยวกับพระองค์แล้วก็สอนผู้คนเกี่ยวกับพระองค์ Yes any other question Yes Guru Maharaj got three more questions Okay I two two more maybe uh yes uh, <clears throat> Hare Krishna Guru Maharaj uh, please accept my humble obeisances all glories to Srila Prabhupada um, Guru Maharaj I was um, um, I'm wondering when uh, a speaker is sitting in the Vyasasan, right? Do, is it the etiquette that they actually get down to bow down only for the Lord, or um, or is there like uh, anyone else, like the spiritual master or seniors or anyone else? Uh, พระเจ้าเองมาเองใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าแบบมีพระอาจารย์มาหรืออาสาวผู้อาวุโสมาเนี่ยเราควรที่จะประพฤติอย่างไร maybe if the spiritual master is present before you go to sit on the v y a s a s a n first of all you would go and take blessings from the spiritual master you would go and offer obeisances and take blessings to go and sit there ก็คือถ้าเกิดว่ามีพระอาจารย์เราอยู่ด้วยเนี่ย ก่อนที่เราจะไปนั่งบนวิยาสาสันเนี่ยเราจะแสดงความเคารพกับพระอาจารย์ซะก่อนแล้วก็ขอพรจากพระอาจารย์ก่อน Sometimes when uh, Prabhupada's, Prabhupada, sometimes Prabhupada would be giving class, and sometimes uh, Prabhupada Godbrother would come to the temple and go in the temple room, So at that time, sometimes the devotee would, one of the devotees would, would say Jai Om Vishnupad like that to welcome the Prabhupada's godbrother in. And sometimes Prabhupada would have the godbrother come and sit with him on the Vyasasan. So the two of them would sit there on the Vyasasan. สมัยศิลประวันเนี่ยก็จะเกิดในลักษณะที่ว่าบางทีศิลปวันกำลังให้กำลังบรรยายทำอยู่เนี่ยก็จะพิ่ศิธิ์น้องของพระปานเข้าก็จะมีลูกศิษย์แบบถวายความเคารพต่อท่านเรือบางครั้งเวลาศิษย์พี่ศิษย์น้องของพระวานเข้ามาเนี่ยก็จะมานัดงถวายบนวิยาศาสนด้วยอย่างนี้ก็มี so yes if the spiritual master comes and you're already sitting on the Vyasasan, then it would be proper to offer some kind of respect. Either you get up or you bow down or something. แต่ถ้าเกิดว่าแบบว่าพระอาจารย์มาเพื่อเป็นการแสดงความเคารพเนี่ยก็อาจจะยืนขึ้นหรือว่าถ้านั่งอยู่บนที่สูงมากก็อาจจะแบบว่าออกมาลงมาต่ำหน่อย the spiritual master's not God, but he's the representative of God, so he's given the respect which is often given to God. Uh, so, you can see sometimes the spirit, like uh, you can see the cover of the Srimad Bhagavatam, you've got Sukadeva Goswami sitting and he's giving class. And in the audience, there is uh, Narada Muni and there's also Srila Vyasadeva and they're sitting on a lower level and Sukadeva's sitting on the higher level. But Sukadeva Goswami has their blessings to speak. แต่ว่าเห็นได้ในรูปภาพนะมีรูปของสุขเดวโกสามีอยู่แล้วก็มีรูปมีรูปภาพของนักประคนอื่น ๆอยู่เนี่ยก็จะเห็นตำแหน่งการนั่งว่าตำแหน่งการนั่งของสุขเดวโกสามีเนี่ยก็จะสูงกว่ากว่าผู้ฟังท่านอื่นๆ So usually it's custom for the disciple to offer that respect to this spiritual teacher. าะยะมันก็จะเป็นไปในลักษณะที่ว่าลูกศิษย์เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะให้ความเคารพหรือแสดงความเคารพต่อพระอาจารย์ The spiritual master comes in, we must offer some respect. We must, we should bow down, or we should stand up, or we should somehow praise him. ถ้าแบบว่า พระอาจารย์มาเนี่ยพระอาจารย์ทรงมาปรากฏเราควรที่จะทำอย่างนั้นควรที่จะแบบว่าแสดงความเคารพต่อท่านแลแสดงอาการแห่งการแสดงความเคารพต่อท่าน Thank you very much. Okay, thank you. Good question. Yeah. The next question, Gurmat, by yeah. Vaishnavi Vani Mataji. Okay. Hare Krishna Guru Maharaj, my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. Uh, my question is, how did uh, Sroma Harshan become so proud and uh, because uh, he was in a holy place? Well, how did he become proud? Sometimes because he'd been elected to that seat, you see, he'd been given that position, he'd been chosen by all the sages to sit there. The sages had elected him to speak. So sometimes you get a little power, a little position, it can go to your head and we can become affected. มันจีก็ถามว่าถ้ารมหาสเนี่ยแต่กลายเป็นคนที่มีความอาอาหารการได้ยังไง เพราะว่าเตินตนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสาวกแบบว่าาที่พัฒนาแล้วผู้ยิ่งใหญ่เหมือนกันอะไรแล้วก็อยู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเกิดอาการแบบนั้นขึ้นได้ไงแสดงกุมาก็ตอบว่าเนื่องจากเขาเนี่ยได้รับการยอมรับแล้วก็ได้นั่งบนแบบว่าวิยาศาสตร์ซึ่งเป็นที่ตำแหน่งที่แบบว่าค่อนข้างสูงส่งหน่อย ก็เลยทำให้เ เกิดความรู้สึกโอหังนี้ขึ้นมาได้ uh, Ramaharshan should have known who is Lord Balaram. He should have known that Lord Balaram is the personality of Godhead. I assume that he knew, but he just did not take the trouble to respect him. แน่นอนว่าโรมหาชานท่านต้องทราบถึงตำแหน่งของ ของบารารามอยู่แล้ว แต่ว่าทางที่รู้เนี่ยก็เลือกที่จะไม่แสดงความเคารพต่อพระองค์ s o we have to always be careful to not to become influenced by pride. It's a very deadly, dangerous thing. and can cause us to be offensive to even Lord Balaram himself. เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความระมัดระวังตรงนี้ว่าไม่ทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นมีความยโสโอหังเกิดขึ้นมันจะเป็นผลร้ายกับตัวเราเป็นสิ่งที่อันตรายมาก So Lord Chaitanya teaches us amanena manadena Always offer all respects to others and don't be anxious to be respected yourself. พระเจ้าเจตญาทรงสอนเราว่าอามานินามานาเดนะแปลว่าแบบน้องพร้อมที่จะแสดงความเคารพต่อทุกคนเสมอโดยไม่หวังที่จะได้รับการเคารพจากใครตอบแทน Sometimes the false ego is a problem. Because of false ego we become proud and we forget our position. We forget to be the humble servant. บางทีบางครั้งเนี่ยด้วยความอหังการเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยหลงทางผิด mm-hmm. So we have to always be careful, all of us, always offer our respects to others, deal, deal carefully with people. It's very easy to make enemies. It's not easy to make friends. เพราะฉะนั้นเราต้องมีความระมัดระวังในการสร้างความสัมพันธ์ เพราะว่ามันเป็นการง่ายมากที่เราจะสร้างศัตรู แต่เป็นงานยากที่เราจะสร้างมิตรภาพ All right Thank you, Archana. Is that all the questions? Uh, one more, Raj, from Radha Priya. Okay. Yes, last one. 呃，哈 uh, n 克 h uh, 娜，灵拜故事大莲花族，呃，感谢翻译。我的问题是，呃，这个外事纳瓦礼仪是不是更能帮助我们培养谦卑的品质，然后有利于我们去做奉爱服务呢？哈 n 克 h 娜。 well, she's asking, can Vaishnava etiquette help us to become humble and uh, develop the devotional qualities? Um, okay. Yes, definitely. Accepting the Vaishnava, following the Vaishnava etiquette should make us meant to make us humble. It's Vaishnava etiquette to respect. That is all Vaishnava etiquette, to respect others and to offer respects to others. and not to be anxious to be respected ourselves. This is very important part of the Vaishnava etiquette. แนวทางของไวชนาวะเนี่ยในไวชนาวะเอทิเกตเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยพัฒนาคุณสมบัติของความเป็นสาวกเพิ่มขึ้น แล้วก็ในหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีบอกไว้อยู่แล้วว่าเราสาวจะพร้อมในการแสดงความเคารพต่อผู้อื่นโดยไม่หวังความเคารพตอบแทน ซึ่งตรงนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่ดีมาก So Lord Chaitanya was very concerned that all his devotees would strictly follow the Vaishnava etiquette. พร้อมจะเจตัญญาเนี่ยก็ทรงให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากว่าอยากจะให้สาวกทุกคนเนี่ยปฏิบัติตามตามหลักของการเป็นเวชนาวะหลักธรรมของเวชนาวะ And Prabhupada would tell us he said when the etiquette is followed then certainly Krishna is present ศิลปพานก็พูดอยู่หลายครั้งว่าถ้าเกิดว่า ได้ปฏิบัติตามแนวทางของววชนาวาแล้วเนี่ยนั่นก็หมายความว่าที่นั่นเนี่ยมีคริชนาทรงปรากฏอยู่ Lord Krishna likes to see that we're following the etiquette properly. คริชนาเนี่ยทรงชอบในการที่จะดูว่าเราเนี่ยปฏิบัติตามแนวทางของววชนาวาอย่างดี Manners, good manners is appreciated everywhere. ก็คือการมีนิสัยที่ดี ก็คือการชื่อ So Vaishnava etiquette is teaching us the highest manners in relation to Krishna consciousness. เพราะฉะนั้นแนวทางของในทางปฏิบัติของสาวกเนี่ยก็จะสอนเราในการที่จะแสดงความเคารพให้กับผู้อื่นแต่ซึ่งเป็นซึ่งเป็นนิสัยที่ดีมาก So it helps us. By following the etiquette, we develop devotion for Krishna. Uh, uh, because we have to we have to respect everyone as part and parcel of Krishna. If we don't respect others as being part of parcel of Krishna, then Krishna will not

ขอบคุณมากนะคะสำหรับคำถามดีๆขอบคุณทุกคนที่มาร่วมคลาส a l right so we will stop here tonight thank you very much thank you very much thank you Archana thank all the devotees Juni Wan An have a good night Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai. t h a n Guru Maharaj Ki Jai. g o r b a c k t o Vrinda Ki Jai.